sitzen deiner papa, tenter de me sauver, je la cho bà sạch ra, tao lấy nó phủ cái đứng, nước nam nhiều hơn, không làm được thiệt. time. cho tôi เ ư a lên đồng hát em nhé sen sung chay nắng mừng lắm khoai khoai còn em นั่นละผมร้องอบอบอยู่กันเสียงจะร้องจ้าเมื่อเวลาคนละเรามีหมดเสียงอบเสียงเพียงโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียว ยกยอเสียง สีซอต้องเป็นเพลงตลก นะฮะทะเบียนสองหกเอ้ยหกสองสองเก้านะเมื่อกี้ที่น้องถ่ายรูปมาให้ประกาศนะฮะครับผมผมไม่ต้องประกาศ้ะผมสะกิดเจ้าตัวเขาไปเลยนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปอย่ังรดแล้วครับผมครับผมนะก็นะขอบคุณทุกท่านนะที่เราสนานกันนะฮะวันนี้แล้วก็เราก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะช่วงนี้เราก็ต้องทำตามนะฮะทำทำกฎนะฮะทำตามกฎทำกัน กติกาและของสังคมกันสักนิดหนึ่งนะครับผมครับผมจริงๆฮะเราก็อยากจะให้ร่วมสนุกกันนะแบบขึ้นมาแบบแน่นๆนะแต่ว่าทางสาธารณสุขนะฮะเขาก็ขอร้องมานะฮะมันก็ยังอยู่ใน มันยังไม่หายขาดนะฮะมันยังไม่หายขาดมันยังมีอยู่ครับผมเราก็รอสักนิดหนึ่งนะรอว่าให้มีวัคซีนออกมา เราก็จะได้ร่วมสนุกกันทังแบบเดิมๆนะครับผมนะฮะครับผมเปิดทางให้นางรำขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมนะฮะเปิดทางนางรำขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะครับคณะไหนวันนี้